หมายถึงหน่วยคำที่ใช้นำมาวางไว้ด้านหน้าหรือด้านหลังของ lexicomorphemes เพื่อเกิดความหมายทางไวยากรณ์ขึ้นนะครับ เช่นหน่วยคำ inflectional morphemes หรือหน่วยคำ er หรือ est ที่เอามาวางหลังคำว่า big กลายเป็นคำว่า bigger biggest สองหน่วยคำนี้ทำให้บอกให้รู้ว่า คำ adjective นั้นเป็นขั้นกว่าและขั้นสุด ในตัวคำว่า big นั้นไม่มีคำเปลี่ยนแปลงใดๆ ไม่ว่าจะเป็นความหมาย big ก็ยังมีความหมายเหมือนเดิม หรือ part of speech big ที่เป็น adjective ก็เป็น adjective เหมือนเดิมนะครับ เพียงแต่เติม er กับ est เท่านั้นเอง หรืออีกตัวอย่างหนึ่งคือหน่วยคำท้ายหลังคำว่า cleans c l e a n s สิ่งนั้นก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงความหมาย และก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลง part of speech ของคำว่า clean เพียงแค่บอกให้รู้ทางไวยากรณ์ว่า เป็นรูปกริยาที่ใช้กับประธานเอกพจน์บุรุษที่ 3 ใน present simple tense เท่านั้นเองนะครับ สรุปแล้วนี่ก็เป็น inflectional morphemes คือไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในตัวรากศัพท์หรือตัวคำศัพท์เดิมนะครับ ในภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับ มี inflectional affixes หรือ inflectional morphemes อยู่ทั้งหมด 8 ชนิด นะครับ ซึ่งแต่ละชนิดก็ใช้เติมข้างหลังของรากศัพท์หรือ root ที่มี part of speech แตกต่างกันไป ตามตารางต่อไปนี้นะครับ มาดูด้วยกันนะครับ มาดูชนิดแรกกันเลยนะครับ ซึ่งเป็น inflectional affixes ที่แสดงถึงความเป็นพหูพจน์หรือ plurals ซึ่งจะวางไว้ด้านหลังของ root นะรากศัพท์นะรูทหรือรากศัพท์ที่เป็นแนวหรือคำนาม เช่นตัวอย่างเช่นคำว่า boys สำหรับกรณีที่เป็นคำนาม ที่มีรูปพหูพจน์ต่างหาก โดยไม่ต้องมีการเติม s นั้น ก็ถือว่ามี inflectional affix ในตัวเช่นเดียวกันนะฮะ เช่นคำว่า men ก็มาจากคำว่า man บวกกับความเป็น inflectional affix ของ plural หรือความเป็นพหูพจน์ในตัวของมันอยู่แล้ว หรือคำว่า sheep sheep ที่แปลว่าแกะ ก็เช่นเดียวกันคำนี้เป็นคำศัพท์ที่เป็นได้ทั้งเอกพจน์และพหูพจน์ไม่ว่าจะแกะตัวเดียวหรือหลายตัวก็ใช้คำเดียวกันคือ sheep นี้ถ้าเรามาวิเคราะห์กันก็จะเห็นว่า มันเป็น inflectional affixes ที่แฝงอยู่ในตัวคำศัพท์อยู่แล้วนะครับตัวอย่างประโยคเช่นบอกว่า those sheep have big noses sheep ในที่นี้หมายถึงแกะหลายๆตัวนะครับ ครับต่อไปก็เป็น inflectional affects ที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของหรือ possessive ซึ่งก็จะวางไว้หลังรูทเช่นเดียวกันนะฮะ โดยเฉพาะรูทที่เป็นคำนามตัวอย่างเช่น boys b o y แล้วมี apostrophe s นะครับมาจากคำว่า boy บวกกับการแสดงความเป็นเจ้าของ นั่นก็คือ possessive man's ก็มาจากคำว่า man ตามด้วยการแสดงความเป็นเจ้าของในโพ possessive เช่นกันนะครับครับและชนิดต่อไปนะครับก็จะเป็น inflectional a f f i x ที่แสดงถึงการเปรียบเทียบขั้นกว่าและก็ขั้นสุด ที่เรียกว่า comparative superlative affix พวกนี้จะวางไว้หลัง root ซึ่งเป็น adjective นะครับต้องเป็น adjective นะครับตัวอย่างเช่น happy นะฮะก็จะเติม er เข้าไปเป็น happier est ก็เป็น happiest นะครับ happier ก็มาจาก happy บวกความเป็น comparative er แล้วก็ happy ก็เป็น happiest ก็จะบวกความเป็น superlative est เข้าไปเป็นต้นนะครับ ครับ และอย่างไรก็ตามนะครับ ก็จะมีคำ adjectives อยู่จำนวนหนึ่ง ที่มีรูปเรียกว่า irregular comparative หรือ irregular superlative คือไม่เป็นไปตามกฎ กฎที่ว่าก็คือเติม er กับ est หลัง adjective ตัวนั้นเลยนะครับ แต่ adjective เหล่านี้ที่จะพูดต่อไปนี้คือมันไม่เป็นไปตามกฎนั้น เช่นคำว่า good good ที่แปลว่าดี ขั้นกว่าขั้นสุด แทนที่จะเติม er หรือ est ไปเลย ไม่ใช่ แต่จะเป็นรูปเป็น better ดีกว่า แล้วก็ best ดีที่สุดนะครับ อย่างไรก็ตามเราก็จะสามารถวิเคราะห์ออกมาได้อยู่ว่าคำว่า better ก็มาจากคำว่า good บวกความเป็น comparative ในตัว และคำว่า best ก็มาจากคำว่า good บวกกับความเป็น superlative ในตัวแล้ว เช่นกันนะครับ ครับ และที่เห็นนี้ก็เป็น inflectional affix ที่แสดงให้เห็นถึงรูปกริยา ที่ใช้ตามการ หรือตาม tenses affix อย่างนี้จะวางไว้หลัง root หรือรากศัพท์ที่เป็น verb หรือเป็นกริยา ตัวอย่างเช่นคำว่า walks w a l k s เติม s เข้าไปนะครับ s นี้หรือ affix นี้แสดงเห็นว่าคำว่า walk หรือกริยาตัวนี้นะครับ ใช้ใน present tense ที่มีประธานเป็นเอกพจน์บุรุษที่3นะเช่นในประโยคที่บอกว่า John helps Mary John helps Mary นะฮะ helps เติม s เพราะประธาน subject คือ John John เป็นเอกพจน์บุรุษที่3นะ ก็บอกถึง present simple tense สิ่งที่เป็นต้น แล้วก็ ed อีกอันหนึ่งนะครับ ed ที่วางไว้หลัง root คำว่า walked นะ ก็แสดงให้เห็นว่าเหตุการณ์นั้นเป็นเหตุการณ์ที่สิ้นสุดแล้วในอดีต เช่นประโยคบอกว่า John walked all day John walked all day นะครับ ed ก็แสดงบอกให้รู้ว่า walk หรือการเดินนี้ได้จบสิ้นไปแล้วในอดีตนะครับครับและ inflectional affix en กับ ing ที่อยู่ท้ายรากศัพท์นะครับหรือ root ที่เป็น verb นะครับอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าเป็น present participle form หรือว่าเป็น past participle form นะครับมาดูตัวอย่างประโยคกันนะครับ ประโยคบอกว่า they are laughing they are laughing l o v i n g มาจากคำว่า l o v e บวกความเป็น present participle ไปด้วย คือ ing นั่นเอง หรืออีกอันหนึ่ง เช่น Mary has never driven a car Mary has never driven a car driven มาจากคำว่า drive บวกกับความเป็น past participle en ้ไปด้วยนะครับ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของ inflectional affix en กับ ing ที่อยู่ตามหลัง verb นะครับ ครับสำหรับรูปของ past participle ของ verb บางทีก็ไม่ได้เขียนลงท้ายด้วย en แต่จะเป็นลงท้ายด้วยเป็น ed ซึ่งเป็น regular verb เป็น regular verb นะครับ ก็คือลงท้ายด้วย ed นั่นเอง แล้วก็จะมีบางครั้งก็จะมี irregular verb ที่มีรูปเฉพาะ คือแตกต่างกันไปเลยทั้ง ที่เป็น verb เป็น base form กับที่เป็น past participle นะครับแต่อย่างไรก็ตามก็จะสามารถวิเคราะห์และบอกได้เช่นกันว่ารูป past participle นั้นมาจาก base form ของ verb บวกกับนัยยะของความเป็น past participle ตัวอย่างเช่นนะครับ they have gone home they have gone home gone มาจากคำว่า go บวกกับความเป็น past participle he had hit the tree he had hit the tree hit มาจาก hit บวกกับความเป็น past participle เข้าไปด้วย เนื่องจากคำว่า hit verb ตัวนี้กริยา 3 ช่องเหมือนกันทั้ง 3 ช่อง ไม่ว่าจะเป็นช่องที่ 1 2 3 hit hit hit เหมือนกัน ทีนี้ช่องที่3เนี่ย hit ที่เป็น past participle เนี่ย ก็เป็นที่รู้กันว่ามันคือ hit ที่เป็น base form คือช่องที่ 1 บวกความเป็น past participle เข้าไป และอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับ she has often walked to school walked ตัวนี้ก็มาจาก walk ที่บวก past participle ในที่นี้ก็คือเป็น walk e d ที่เป็นช่องที่3นะครับ ed ในที่นี้เป็นต้นนะครับ ครับ ต่อไปเป็น b o w m o r p h e m e ชนิดที่2นะครับ ก็คือ uh, derivational morphemes หรือว่า derivational affixes ซึ่งในที่นี้หมายถึงหน่วยคำที่สามารถเปลี่ยนประเภทของคำหรืออาจจะเปลี่ยนความหมายของคำเดิมก็ได้นะครับ derivational ก็มาจากคำว่า derivate ที่แปลว่า change หรือเปลี่ยนนั่นเอง derivational affixes จะประกอบไปด้วย prefix กับ suffixes ซึ่งผู้เรียนก็รู้จักกันมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับ เช่นตัวอย่างคำว่า happy พอเราใส่ suffix ness เข้าไปข้างหลัง ก็จะไปกลายเป็นคำนามจาก adjective happy กลายเป็น happiness happiness ก็จะกลายเป็นคำนามนะครับ และพอเติม prefix un un ตัว u กับตัว n เนี่ยนะครับข้างหน้าของคำว่า happiness ก็จะเป็น unhappiness ทีนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของความหมายไปอีกนะครับ ก็คือจากคำว่า happiness ความสุข unhappiness ก็คือ ตรงข้ามก็คือเหมือนกับเป็นว่าความทุกข์หรือการที่ไม่มีความสุขนั่นเอง ตัวอย่างคำหนึ่งคำว่า examine examine พอเราเติม suffix a t i o n ลงไป กลายเป็นคำว่า examination examination ก็จะกลายเป็นคำนาม จากเดิม examine เป็น verb กลายเป็น examination ก็เป็นคำนามนะครับ ก็ความหมายก็เปลี่ยนไปจากเดิม ก็คือจากสอบเฉยๆก็กลายเป็นการทดสอบนะครับ ทีนี้พอเติม re prefix re หรือ re เข้าไปข้างหน้าคำนี้อีกครั้งหนึ่งเป็น reexamination reexamination ก็จะเปลี่ยนความหมายไปจากคำว่า ทดสอบเฉยๆกลายเป็นการทดสอบอีกครั้งหนึ่ง อย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะ re มีความหมายว่า again อีกครั้งหนึ่ง reexamination ก็แปลว่า ทดสอบอีกครั้งหนึ่ง หรือว่าสอบการสอบใหม่นั่นเองนะครับ ครับสรุปแล้วนะครับ ก็จะเห็นว่า inflectional affixes ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของรากศัพท์หรือ root ในขณะที่ derivational affixes มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงคือเปลี่ยน part of speech หรือไม่ก็เปลี่ยนความหมายของคำนะครับ อันนี้ต้องจำจุดนี้ไว้ให้ดีว่า inflectional ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ส่วน derivational มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในตัวของคำศัพท์นั้นๆ นะครับ